ประโยค ça s'appelle กระต่ายขูดมะพร้าว dont la traduction littérale est lapin râpé noix de coco แปลว่า นั่นเรียกว่า กระต่ายขูดมะพร้าว ซึ่งแปลตามตัวอักษรคือ กระต่าย ขูด มะพร้าว เป็นคำตอบของคนขายของจากการที่นั่งท่องเที่ยวถามว่า นั่นใช้ทำอะไรคำว่า dont ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมประธาน หรือที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า pronom relatif เปรียบกับภาษาอังกฤษคือคำว่า whose นั่นเองคำว่ากระต่าย ภาษาฝรั่งเศสก็คือคำว่า lapin คำว่าขูดภาษาฝรั่งเศสคือ râpé และคำว่ามะพร้าวก็คือคำว่า noix de coco